ำหรับในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการในการแชร์ข้อมูลในส่วนของโฟลเดอร์กันนะครับ ทั้งนี้ในการแชร์ข้อมูลเนี่ยเพื่อให้เราสามารถทำงานร่วมกันกับบุคคลอื่นได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วขึ้นนะครับ โดยในส่วนของการแชร์ข้อมูล ถือว่าเป็นคุณลักษณะที่สำคัญนะครับในการใช้งานตัว Google Drive ของเรานะครับ ซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ หลากหลายนะครับสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการทำงานร่วมกันกับบุคคลอื่น หรือสำหรับคนในองค์กรของเราได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่เราสามารถอยากสร้างโฟลเดอร์แยกเป็นรายบุคคลนะครับ แล้วก็มีการแชร์ข้อมูลกันไว้นะครับ ซึ่งอันเนี้ยจะสะดวกอย่างยิ่งนะครับเวลาเราจะแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับ ซึ่งข้อมูลทุกสิ่งอย่างนะครับ ก็จะจะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราทำการแชร์ให้กับผู้ใช้แต่ละคนนะครับ ซึ่งในการแชร์นะครับก็ สามารถใช้งานได้ไม่ยากนะครับ โดยการป้อนชื่อหรือที่อยู่อีเมลนะครับ ลงไปตรงนี้ แล้วก็สามารถกำหนดนะครับสิทธิ์นะครับ ที่จะให้ผู้ที่เราแชร์เนี่ยสามารถเข้ามาทำอะไรได้บ้างในโฟลเดอร์ของเรานะครับ ซึ่งจะมีอยู่ 2สส่วนหลัก ๆ ก็คือในส่วนของสามารถให้เข้ามาจัดการดำเนินการเป็นผู้แก้ไขนะครับ ทุกสิ่งอย่างในโฟลเดอร์ได้ หรือสามารถเข้ามาดูข้อมูลที่อยู่ในโฟลเดอร์ได้ นะครับไม่สามารถแก้ไขได้ อันนี้เราก็สามารถกำหนดสิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับ ซึ่งหลังจากที่เราทำการแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะมีสัญลักษณ์รูปคนปรากฏขึ้นอยู่ในโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับ เราสามารถที่จะดูรายละเอียดนะครับต่างๆนะครับว่ามีการแชร์กับใครอยู่บ้างตรงนี้นะครับ แล้วก็กิจกรรมต่างๆตรงนี้นะครับ ว่าใครได้มาทำการ แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนอะไรในโฟลเดอร์นี้นะครับ ก็จะเก็บรายละเอียดไว้ให้ตรงนี้ เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการใช้งานกันนะครับในการแชร์ข้อมูลร่วมกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มต้นให้เราคลิกเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการที่จะแชร์งานร่วมกันกับบุคคลอื่นนะครับ หลังจากนั้นให้เราคลิกเมนูนะครับแชร์ นะครับขึ้นมานะครับทำการคลิกขวาแล้วก็กดแชร์ ให้เราทำการป้อนชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลที่เราต้องการแบ่งปันนะครับ หรือทำงานร่วมกันในโฟลเดอร์นี้ สามารถเพิ่มได้หลายคนนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเพิ่มไป2 คน เสร็จแล้วก็กำหนดนะครับ ตรงนี้ว่าบุคคลที่เราต้องการเนี่ยจะเป็นผู้แก้ไขหรือให้เข้ามาดูได้เท่านั้น อันนี้สำคัญนะครับสำคัญว่าเราจะกำหนดยังไง สมมติเป็นข้อมูลที่เราเปิดอิสระนะครับให้เราเป็นทั้ง ผู้รับข้อมูลแล้วก็ผู้ให้ข้อมูลนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดตรงนี้นะครับ ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้แก้ไขได้ ซึ่งเขาก็สามารถที่จะเข้ามาลบเข้ามาเพิ่มข้อมูลในโฟลเดอร์ที่เราทำการแชร์ไว้ได้ หรือถ้าเป็นข้อมูลสำคัญสำคัญนะครับ ที่เราให้เขาเข้ามาดาวน์โหลด หรือเข้ามาดูได้อย่างเดียวนะครับ เราก็เลือกกำหนดตรงนี้ได้นะครับเขาก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้อย่างเดียว ไม่สามารถที่จะมาดํดำเนินการอะไรได้ในโฟลเดอร์ของเรา เลือกได้นะครับอันนี้เสร็จแล้วก็กดส่งได้เลย นอกจากนั้นแล้วก่อนที่จะส่งเราสามารถที่จะเพิ่มบันทึกตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปได้ สังเกตดูนะครับโฟลเดอร์ จะเปลี่ยนไปนะครับจะมีสัญลักษณ์รูปคนตรงนี้ปรากฏขึ้นมา นะข้างในก็จะมีข้อมูลนะครับในส่วนของการแชร์เอกสารเหมือนกันนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับ สามารถคลิกเมาส์ปุ่มขวาเพื่อดูรายละเอียดนะครับกดตรงนี้หรือกดที่ไอคอนมุมบนขวาตรงนี้ ได้ อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับที่ได้มีการดำเนินการกับโฟลเดอร์นี้นะครับ ก็จะเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะครับ กิจกรรมต่างๆ ในส่วนของรายละเอียดนะครับตรงนี้ก็จะ บอกว่าใครเป็นเจ้าของ แล้วก็แชร์กับใครบ้าง ตำแหน่งโฟลเดอร์นี้อยู่ที่ไหนนะครับแก้ไขเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่นะครับ ตรงนี้ สามารถที่จะกดเปิด แล้วก็กดปิดนะครับตัวรายละเอียด แล้วก็กิจกรรมที่มีการใช้งานในโฟลเดอร์นี้ได้